สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปนะครับในบทนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งในบทนี้ก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการซ่อมบำรุงทำความสะอาดตัวตัวเคสคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในคลิปที่ 2 ก็จะเป็นในเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลทำความสะอาดในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับและคลิปที่ 3 ก็จะเป็นในเรื่องของการ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่อพ่วงในชุดที่ 2 นะครับ ซึ่งในคลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทำความสะอาด แล้วก็ดูแลบำรุงซ่อมนะครับในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะครับ เข้ามาดูเลยครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบำรุงซ่อม ดูแลรักษาตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ และอุปกรณ์ต่อพ่วงก็จะเป็นในคลิปถัดไปนะครับทีนี้ใน คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเน้นตัวตัวเคสตัวนี้เป็นหลักนะครับเรื่องของการทำความสะอาดตัวเคสตัวนี้เป็นหลักนะครับ อุปกรณ์ก็จะมีนะครับก็จะมีผ้านะครับ มีผ้าแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดนะครับ แล้วก็ แปรงปัดฝุ่นนะครับ แปรงปัดฝุ่นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัวโบรเวอร์นะครับที่ใช้ในการเป่าฝุ่น ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาแกะตัวตัวเครื่องนะครับทำความสะอาดเครื่องกันก่อนนะครับนะครับ ในเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยนะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยทำตารางในการทำความสะอาดจะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยจะละเอียดอ่อนกับตัวฝุ่นนะครับตัวฝุ่นมาก นั้นถ้าเราทำความสะอาดอยู่บ่อย ๆนะครับ โดยฝุ่นที่อยู่ในข้างในเนี่ย เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ถ้าเราแกะออกมาทำความสะอาดบ่อยๆ เนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับ เป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งตัวฝุ่นที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะเข้านะครับทางด้านหลังของตัวเครื่องตรงนี้นะครับ เพราะการโฟลูของตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับที่อยู่ข้างในนะครับพัดลมระบายความร้อนของตัว CPU เองตัวนี้นะครับ หรือพัดลมระบายความร้อนของตัวเครื่องนะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็พัดลมอีกตัวนึงก็คือพัดลมระบายความร้อนของตัวหม้อแปลงไฟฟ้า หรือ power supply ตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวการที่จะทำให้ฝุ่นเนี่ยเข้ามาสู่ในตัวตัวตัวเคสของคอมพิวเตอร์นี้ได้นะครับ ดังนั้นในเรื่องของการทำความสะอาดก็จะมีด้วยกัน 2 ส่วนนะครับ ก็คือส่วนที่เป็นภายนอกเราก็จะใช้น้ำยากับผ้านะครับชุบเช็ด ชุบเช็ดทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับ ในส่วนของข้างในตัวเคสนะครับ เราก็จะใช้แปรงปัดฝุ่นนะครับ พวกนี้นะครับทำความสะอาดนะครับ ทุกส่วนนะครับที่แปรงปัดฝุ่นเข้าไปทั่วถึงนะครับทำความสะอาดแม้กระทั่งตัวเมนบอร์ดนะครับทำความสะอาดไปเรื่อยๆ นี้นะครับเราจะปัดฝุ่นให้มันหล่นลงมาข้างล่างก่อนนะครับ ปัดฝุ่นทุกชิ้นส่วนนะครับเนี่ยปัดฝุ่นให้หมด หรือทางที่ดีนะครับถ้าเราพร้อมจะมีความรู้บ้างนะครับ เพราะว่า ในคลิปในบทที่2เนี่ยผมเคยสอนเรื่องของการถอดประกอบอยู่แล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะถอดแต่ละชิ้นส่วนออกมานะครับ แล้วก็เอามาออกมาทำความสะอาดข้างนอกนะครับ โดยใช้อุปกรณ์พวกนี้ แล้วก็ตัวโบรเวอร์พวกนี้นะครับ แต่ถ้าผู้เรียนคนไหนที่ทำความสะอาดอยู่บ่อย ๆ แล้วนะครับ ก็ใช้อุปกรณ์แปลงนะครับ ปัดฝุ่นนะครับปัดฝุ่นทุก ๆ ชิ้นส่วนให้มากองไว้ อยู่ข้างล่างแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวโบรตัวนี้นะครับทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นการปอฝุ่นนะครับ ช่วงทำความสะอาดนะครับ คนที่แพ้ฝุ่นก็อาจจะต้องอมีแมสนะครับป้องกันฝุ่นนิดนึงนะครับ เพราะว่าเวลาเราใช้โบพวกนี้เป่าเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายนะครับ แล้วก็ถ้าให้ดีก็คือทำในที่โล่งนะครับที่โล่งที่ฝุ่นสามารถกระจายออกไปได้โดยที่ไม่มา สัมผัสกับตัวเรานะครับโบเวอร์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่จะเป่านะครับเป่าฝุ่นนะครับ แนะนำว่าการทำความสะอาดเคสพวกนี้แนะนำไม่ให้ใช้ตัวดูดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวดูดนี้มันอาจจะไปโดนดูด โดนตัวชิ้นส่วนนะครับ ในตัวคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้เสียหายได้เราใช้วิธีเบรเวอร์ก็คือเป่าไปนะครับ อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับตั้งที่โล่งๆนะครับแล้วเราก็เป่า าให้พอสะอาดนะครับ ให้พอสะอาดให้ฝุ่นให้ออกไปหมดนะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นก็จัดจัดระเบียบนิดนึงข้างในนะครับก็เกิดจากที่เราไปปัดปัดนะครับ แล้วพอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเคสนะครับ นั่นคือการทำความสะอาดข้างในเสร็จแล้วนะครับ เพื่อป้องกันเวลาเราทำความสะอาดตัวข้างนอกฝุ่นจะได้ไม่เข้าไปอีกนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ ตัวน้ำยาพวกนี้นะครับ ฉีดลงบนผ้านะครับ แล้วก็เช็ดตัวเคสนะครับ พวกนี้เช็ดทำความสะอาดนะครับเช็ดนะครับ เช็ดทำความสะอาดฝุ่นนะครับที่อยู่รอบนอกนะครับของตัวเคสนะครับ เช็ดให้รอบนะครับนะครับ อันนี้คือในส่วนของการทำความสะอาดตัวเคสของตัวคอมพิวเตอร์ครับ เป็นยังไงบ้างครับในคลิปแรกนะครับในเรื่องของการทำความสะอาดตัวเคส ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของการใช้ตัวโบเวอร์ในการทำความสะอาดนะครับเรื่องของการใช้ผ้าทำความสะอาดตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคลิปวิดีโอถัดไปนะครับก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์เตอร์นะครับสแกนเนอร์เมาส์คีย์บอร์ดจอนะครับจะดูใน ส่วนในคลิปวิดีโอที่ 2 นะครับโปรดติดตามนะครับ